ถึงลิเดียแล้วเดี๋ยวขออนุญาตไปหายาย่าแป๊บหนึ่งได้ไหมคะไป่ะนี่ไงยาย่านะคะเขาอวดความสวยงามอีกแล้ว คุณผู้ชมคะขอบคุณตากล้องที่ถ่ายออกมาได้ถูกใจมากไปดูกันดีกว่านะคะนี่ไยังไงนี่ไงคะนี่โอ้โหขนาดทำปากแบบนี้ยังไงคะน่ารักนะ เป็นเรายังไงคะปาก แล้วก็นะฮะอวดความสวยขนาดนี้สาวยายาล่าสุดโพสภาพกลางตุ้งดอกไม้ค่ะ แฟนคลับก็ชมกันอย่างชื่นใจนะคะแต่บอกเลยว่าคราวนี้นะคะ ไม่ใช่การถ่ายรูปธรรมดาค่ะนะคะเพราะว่าเป็นการถ่ายฟิล์มสุดคลาสสิกนะเหมือนย้อนยุคอะค่ะ พร้อมกับแคปชั่นนะ ฟิล์มวันนี้ขอบคุณตากล้องมากมากอ๋อขอบคุณตากล้องดีจุงขอบคุณตากล้องมาก ๆ แล้วใครมาตอบคะ ใครมาตอบดูิสิานีมานี่เร็วแล้วก็หัวใจด้วยอะเรียกอเนียมานี่เร็ว มานี่เร็วอืมสั่นกระดิ่งหัวใจเป้งเป้งเป้งเป้งนะ อืมนอกจากนี้นะคะณเดชนะคะ ยังลงรูปดอกไม้เป็นบรรยากาศคล้ายๆ กันนะคะ อ๋อตากล้อง ใช่ค่ะแต่คุณณเดชตากล้อง ถูกต้องค่ะเมื่อวันอ่าเมื่อสามวันก่อนนะคะนี่เห็นไหมคะยาย่าก็เข้ามาเม้นต์นะ อืม cute boy คิวว์บอยหมายถึงเขาคิ้วดกใช่ไหม คิวบอยคิวไม่ใช่คิวคิวน่ารัก น่ารักบอยอ่ะ เป็นเด็กผู้ชายที่คิวคิวนะคะทำเอาแฟนๆก็มาคอมเมนต์กันใหญ่ถือว่าเป็นความชื่นบานนะ ชั่วโมงนี้นะ เป็นความชุ่มฉ่ำชื่นบาน ให้หัวใจคน แต่น่ารักเนาะคิวจริงๆ ไม่ แล้วพอเขาบอกคิวบอยนะ ฝ่ายหญิงบอกคิวบอยฝ่ายชายมาตอบนะ แกคงเขินว่าเ คิ้วหนาเหรอ แม่หญิงเออกลับผมคิ้วหนาจ้าแล้วคนก็มาแซวใช่ไหมคะ ว่าเอาชุดน้องยาย่าไปใส่เหรอ พี่ยาเขาเคยใส่ชุดเอี้ยมแบบนี้ อ๋อแต่มันไม่น่าจะว่าเออ่ี่ไม่ได้ใส่ด้วยกันได้เนาะเพรก็มันก็เกินไปแล้วล่ะใช่ค่ะ คิ้วไหมน่าคิ้วรัไหมกเรื่องราวก็คิ้ว คนก็คิ้ว ดอกไม้ก็คิ้ว ขอบคุณมากที่เขามาสร้างความชื่นบานในหัวใจเนาะ เราได้เสพความชื่นบานที่เขามอบให้เรา ขอให้เขาได้ขึ้นสวรรค์นะคะ เราไม่ต้องมีเองเหรอ อุ้ยยากไป นี่มึงเคยบอกว่า คิ้วเธอธอแบบว่าเขาคิ้วบอยคิ้วบอย มีคนเข้ามาเมนรูปเราคิ้วเธอ อืม คิ้วเธอไม่เท่ากัน ข้างหนึ่งเขียนข้างหนึ่งไม่เขียนสร็จดีตอนเช้าเนาะเพราะว่าเราคนเท่าเนาะเราก็รีบเนาะคนเท่าคนเท่า คิ้วเอ้ยคิ้วเหรอแบบนั้นเด็กยาเไม่คิ้วไม่เท่า คิ้วไหมคะสักคิ้วไหมคะอ๋อเข้ามาเสนอบริการค่ะมีบริการสักคิ้วมาเสนอสินค้าและบริการไปอีก